เป็นสินค้าราคาดี เป็นดอกไม้สีส่งออกแดนไกลให้โตให้เติบใหญ่ตีตราส่งไป เป็นดอกไม้ในบาเราตามริมทางเท้าทั่วทั้งเจแปนถูกดูหมิ่นถูกดูแคลนลำบากเหลือแสนนะสาวลงมา เงินทองไม่ใช่ใบไม้ จะเด็ดดื ที่พาเธอไปอันนี้ลองแบบเวอร์ชันไม่ต้องใส่อะไรเยอะ พื้น พื้น